คำเรียกสัตว์เลี้ยง คราวที่แล้วคุณได้ยกตัวอย่างคำว่าหมาไป ก็จะเห็นภาพเลยว่า หมาออกเสียงในประเทศไทยว่าหมาถิ่นเหนือในกำเมืองก็เพี้ยนวรรณยุกต์ไปเล็กน้อย ไทยนอกประเทศนี่ก็เพี้ยนวรรณยุกต์ไปอีกนิดหน่อยนะครับ อย่างนี้เป็นต้น อย่างที่ 3 ครับ ภาษาไทยทุกถิ่นต้องมีเสียงปฏิภาค c o r r e s p o n d e n e sound c o r r e s p o n d e n e sound เป็นยังไงครับ ครูยกตัวอย่างในภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาไทยถิ่นใต้ จะมีการแปลเสียงต้นพยางพยัญชนะต้นพยางจากเสียงเงอฐานกรคือลิ้นส่วนหลังแตะกับเพดานอ่อน เงอเสียงออกจากทางช่องจมูก แปรกลายเป็นเสียงเฮ่อเข้าใจยากจังเลย ขอยกตัวอย่างเป็นคำเลยดีกว่า ศาสตราจารย์ ดร วิจินพานุพงศ์อดีตข้าราชการ คณะสอนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทำวิจัยระดับปริญญาโทไว้เมื่อหนานมาแล้วนะครับ ตั้งแต่ครูยังไม่เกิดเลย ท่านให้ข้อสรุปว่า ในภาษาไทยถิ่นใต้ที่จังหวัดสงขลา ออกเสียงในคำว่างูว่าฮูเนี่ยครับ มีการแปรอิสระอย่างชัดเจน ตัวอย่างอื่นบ้างล่ะระหว่างภาษาไทยมาตรฐาน นะครับ ที่ออกเสียงต้นพยางว่าเรนะครับ ในเสียงเรมีการรัวลิ้นนะครับเป็นเสียงลิ้นรัวหรือรัวลิ้นก็ได้นะครับ แล้วแต่แล้วแต่นักศัตศาสตร์ท่านนั้นๆ จะกำกับไว้เปรียบเทียบอาจจะมีการแปรอิสระเสมอ นะครับในภาษาถิ่นอีสาน ยกตัวอย่างเช่นคำว่าจากภาษาไทยคำว่าเรือน ในภาษาถิ่นอีสานจะออกเสียงว่าอะไรครับ เฮือนนะครับ เป็นต้น ถัดไปครับลักษณะถัดไปคืออภาษาไทยทุกถิ่นเนี่ยไม่มีโครงสร้างพยางค์แบบ CVCC เข้าใจยากจังเลย พูดให้ง่ายๆพูดง่ายครับว่าไม่มีภาษาไทยถิ่นใดเลย ที่มีพยัญชนะ ออกเสียงพยัญชนะท้ายสองเสียงได้ ครูไม่พูดถึงรูปนะครับ จริงอยู่ภาษาไทยในประเทศไทย มีภาษาเขียนอาจจะมีคำบางคำเนี่ยมีรูปพยัญชนะ ตัวสะกดหลายรูป แต่ไม่มีทางออกเสียงได้เกินกว่าหนึ่งเสียงคุยยกตัวอย่างคำนี้ก็แล้วกันที่มีตัวการันมาก ๆ เช่นคำว่ากษัตริย์ กอไก่สบฤษี ไม่หันอากาศ ต่อเต่ารอเรือสระอิยอยักษ์กรันเห็นไหมครับว่า มีรูปพยัญชนะท้ายเยอะมากเลย ตั้งแต่ต่อเต่ารอเรือสระอิยอยักษ์กรันคนไทยในประเทศเราไม่ออกเสียงกษัตริยะถูกต้องไหมครับ มีเครื่องหมายธนคารค่าเสียง เนาะ เราออกเสียงว่ากษัตริย์ สัตว์ท่าทาง สัธศาสตร์ก็คือตัว S ตัว A แล้วก็ตัว T T ตัวนั้นแทนเสียงของแม่กดนะครับ เราไม่สามารถออกเสียงเกินกว่าแม่กดอะมากกว่าแม่กดไปอื่นได้ ถัดไปครับ ลักษณะที่ 5 คือโครงสร้างพยางทุกพยางในภาษาไทยทุกถิ่นเลยต้องประกอบไปด้วยเสียงสำคัญ 3 เสียงครับ คือเสียงพยัญชนะเสียงสระ แล้วก็เสียงวรรณยุกต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเสียงวรรณยุกต์ อย่างที่ครูปารบไปก่อนหน้านั้นในหัวข้อก่อนหน้านั้นคือว่าเสียงวรรณยุกต์เนี่ยที่มีความสูงต่ำเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยบ่งชี้ความหมายให้คำคำหนึ่งเนี่ยแตกต่างจากคำอีกคำหนึ่ง เช่นคำว่าพอที่หมายถึง enough ในภาษาอังกฤษนะครับ พอกำกับด้วยรูปวรรณยุกต์เอก หมายถึง father พ่อนะครับ หมายถึง father พอกำกับด้วยรูปวรรณยุกโท แต่ออกเสียงว่าออกเสียงตรี ว่าพอพอนี่ก็จะเริ่มเป็นภาษาโบราณละหมายถึงการคำนึง หมายถึงการหวนระลึกถึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ลักษณะสำคัญถัดไปครับ โครงสร้างของประโยคนะครับประกอบไปด้วยประธานกริยากรรมนะครับเท่านั้นแต่ต้องบอกงี้ ภาษาไทยลำดับเรียงสามารถย้ายที่ได้ ชนิดของคำบางชนิด เช่นคำวิเศษบอกเวลา สามารถเกิดต้นประโยคได้ สามารถเกิดท้ายประโยคได้ อีกลักษณะหนึ่งครับ ภาษาไทยมีการเน้น กรรมได้ กรรมของประโยคอาจมาอยู่หน้าประโยคได้ เช่น ปกติ เราพูดว่าหมากัดน้อง ความหมายชัดเจนอยู่ในตัวเองนะครับ แต่ถ้าเราต้องการเน้นว่า น้องที่ถูกหมากัด ปกติน้องเป็นกรรมถูกต้องไหมครับ สามารถย้ายน้องมันเน้นที่ต้นประโยคได้อย่างนี้เป็นต้น ลักษณะถัดไปครับ คือภาษาไทยเนี่ยไม่มีการแปลงรูป อย่างที่ครูเคยพูดไปก่อนหน้านั้นว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทยไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องพจน์ ภาษาไทยไม่ได้สนใจเรื่องการนะครับ ไม่ว่าจะอดีตการ ปัจจุบันการ อนาคตการ หรือแม้แต่กำลังกระทำอยู่กิยานั้นๆ ไม่มีการแปลงรูปใดๆ กำลังจะไป เรามีแค่ไม้มาลายปอปา แล้วก็ไม่เติมอะไรต่อ หรือ เมื่อวานไปไหนมา ไปตัวนั้นก็ยังเป็นไม้มาลายปอปลาพรุ่งนี้เธอจะไปไหน ไปตัวนี้ก็ยังเป็นไม้มาลายปอปลา เช่นเดียวกัน นะครับ ไม่มีการแปลงรูปใด ๆ และประการสุดท้ายครับภาษาไทยทุกถิ่นมีลักษณะนาม ลักษณะนามเป็นเรื่องสำคัญใหญ่โตมากๆในการศึกษาภาษาไทย ชาวต่างชาติที่ศึกษาภาษาไทย ค่อนข้างจะศึกษาได้ยากลำบาก แม้แต่คนไทยเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นไทยทุกวันนี้การศึกษาเรื่องคำลักษณะนามนี้ก็มันมีลักษณะจำเพาะเจาะจงที่โยงถึงโลกทัศน์เดิมๆของคนไทยด้วย แล้วก็มีการเปลี่ยนผ่านไปนะครับมีการศึกษาเป็นวิทยานิพนธ์เป็นงานวิจัยใหญ่โตมากนะครับโดยศาสตราจารย์ดรดารินซี ชาวอเมริกันนะครับ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ